Thank you. นี้เราจะมาเรียนในวิชาของนาตามวยไทยนะครับก่อนอื่นควรเข้าใจในคำที่นิยมหรือว่าคำที่ติดปากในทั่วไปนะครับอาจจะมี 3คำใหญ่ๆนะครับคือ 1. คีตะมวยไทยแอโรบิก มวยไทย และนาตามวยไทยนะครับคีตะมวยไทยจริงๆแล้วเป็นลักษณะของการใช้มวยไทยมาประกอบเสียงดนตรี นะครับอาจจะมีความความเน้นจุดเน้นในเรื่องของทักษะถูกต้องนะครับทักษะถูกต้องความสมกลมเกินของการส่งแรงอะไรต่างๆนะครับและการจัดบุคลิกนะครับ ส่วน แอโรบิกมวยไทยก็เป็นลักษณะของการใช้มวยไทยไปกอบเสียงดนตรี แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยความจุดเน้นอาจจะลดน้อยลง หรือสองคำนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของครูผู้สอนนะครับ ครูผู้สอนที่เป็นครูมวยไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้นิยมเป็นคำนิยมเป็นไทยๆ ก็คือคีตามวยไทยนะครับในส่วนของแอโรบิกมวยไทยก็เป็นลักษณะของการใช้มวยไทยไปประกอบเสียงดนตรีในการเต้นออกกำลังกายนะครับซึ่งสอดคล้องกับทางสายทางพระราษาหรือการส่งเสริมสุขภาพก็ดีนะครับเรามองการใช้แอโรบิกเป็นส่วนหนึ่งของอรูปแบบการใช้พลังงาน นะครับ นั้นก็เข้ากับว่าเราใช้มวยไทยแอโรบิกไปผสมกับแอโรบิกโดยที่มีระยะเวลาที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการทำงานแบบแอโรบิกนะครับ นั่นก็คืออาจจะเป็น 30 นาทีขึ้นไปหรือแล้วแต่ในตัวส่วนของอความเข้มของระดับอายุต่างๆของเด็ก หรือผู้ใหญ่หรือสูงอายุแล้วก็ผสมผสานกันได้หมดนะครับ ฉะนั้น 2 คำนี้คือเข้าใจนะครับ ว่าเป็นคำเดียวกันคือการใช้ทักษะมวยไทยผสมกับเสียงดนตรีนะครับขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ ส่วนคำที่3ครับเป็น นาตะมวยไทยนะครับก็แยกเป็นสองคำนาตากับมวยไทยนะครับนาตาคือการแสดงหรือนาฏศิลป์นะครับดังนั้นเราใช้มวยไทยประกอบการนานาตาคือมวยไทยเพื่อการแสดงนะใช้คำนี้นะครับฟังจะดูอาจจะจะฟังง่ายขึ้นนะครับนาตามวยไทยคือ เราใช้มวยไทยเพื่อการแสดงฉะนั้น 1. ผู้แสดงก็จะต้องมีเข้าใจในพื้นฐานของมวยไทยทั้งสองคนนะครับเพื่อจะเป็นการให้การแสดงได้มีความผสมกลมกลืน แล้วก็มีความสมจริงสมจังนะครับในเนื้อหาในวิชานี้เราอาจจะมีลักษณะของ 1 เริ่มตั้งแต่ทักษะพื้นฐาน ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานนะครับการเคลื่อนที่ทั้งลุกทั้งรับนะการใช้ทักษะอาวุธต่างๆ ทั้งลุกทั้งรับนะได้ที่สำคัญที่สุดการโมดิฟายลักษณะของ เราใช้คำว่าการออกแอคชั่นก็ดีหรือจะใช้จะใช้คำอะไรที่มันใกล้เคียงกับทางไทยๆที่สุดก็คือเรื่องของการสมมุติบทบาทนะครับว่าคนนั้นต่อยมาป๊อกชกมาป๊อกคนในลบหลบยังไงหรือจะมีวิธีการหลบหลีกอย่างไรนะครับนั่นคือเราสมมุตินั่นเป็นการลักษณะของอการแสดงนะครับซึ่งสอดคล้องกับทางปัจจุบันเรื่องของ การใช้นาตะมวยไทย หรือมวยไทยในสถานศึกษา ซึ่งพยายามที่จะหลอมให้เยาวชนหรืออเด็กเล็กในนี้ครับปัจจุบันอาจจะขยายพป้นทั้งหญิงทั้งชายนะครับให้เล่นกับนาตามวยไทยนะครับหรือพื้นฐานสำหรับมวยไทย ซึ่งในการเล่นต่างๆหรือการแสดงก็เราก็จะมีการผสมผสานเรื่องของทักษะมวยไทยยิมนาสติกนะครับเพราะว่าเราจะมีการล้ม ล้มบ้างกระโดดทีบอะไรต่างๆครับซึ่งเป็นลักษณะของการแสดง แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ป๊อปเราจะต้องหาวิธีการอย่างไรที่ผู้สอนจะต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับบนพื้นฐานของความสนุกสนานปลอดภัย แล้วก็ได้มาซึ่งทักษะมวยไทย จะแฝงอยู่ในคีตะมวยไทย หรือนาตะมวยไทยนะครับ จะผสมผสานกันไปนะครับ